พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช กับมหาวิทยาลัย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าด้วยรากฐานที่แข็งแกร่งช่วยส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมครับด้วยเหตุนี้ สวทช และมหาวิทยาลัยในประเทศไทยจึงได้จับมือกันสร้างบุคลากรเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์เป้าหมายของประเทศไทยครับ โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง สวทช กับมหาวิทยาลัยเป็นโครงการความร่วมมือเพื่อ พัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท โดยความร่วมมือการวิจัยที่เป็นความเชี่ยวชาญของอาจารย์และนักวิจัยของสวทช และมีเครือข่ายสถาบันการศึกษา รวมถึงสถาบันการวิจัยที่มีชื่อเสียงต่างประเทศ ดำเนินการควบคู่ไปกับกระบวนการผลิตนักวิจัยอาชีพรุ่นเยาว์จากโปรแกรมการศึกษาที่มุ่งเน้นการทำวิจัยภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสองฝ่าย สนับสนุนการสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์